นูนะสิไส้ไม่ปกตินี่ละหาเเปอร์ซ็นต์ของเงินทุนแล้วก็ไส้เทอร์โบออโต้สิบครั้งในการเริ่มนะคะ เพราะว่าหนูนะไส้ออโต้เราหูสึกว่ามันเข่า ฟันวิ่งโตย่างดี โอ้โหเข่าฟีสปินมาแล้ว เห็นบ่เพิ่งกดอันนี้หนูนะเพิ่งกดเข่าออโต้เข่าฟีสปินมาแล้วเนาะคะ่ะหาข้างเนาะคะ่ะ เออ10 บาทโอเคค่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านได้ได้เข่ากุ้มแล้วค่ะนูนากะแนะนำให้กดลิงก์ใต้คลิป โอเคแจกกันมา โอ้โหโคตรเอาอีก3ครั้งเนาะค่ะอ่าได้ยุโอ้โหเสียดายโลหากผู้ใดที่สนใจอยากจะได้ทุนเล่นฟรีกับกดเขากุมมาได้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวนูนะสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยก็มีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเนาะค่ะ มือนึงกะหลายรอบอยู่ กดเข้ามาได้เลยเนาะกลับมาร่วมสนุกกันผู้ใดที่สงสัยเกี่ยวกับสูตรของโลมากอะสามารถทักมาหาหนูนาได้ หรืออยากแนะนำสูตรกะสามารถทักเข้ามาได้คือกันเนาะค่ะ โอเคค่ะ แจกัน เออองุ่นมา โอเคค่ะโอ้โหเสดายโลเสดายโลอิลิโอเค อ่ะองุ่นมาโลมานี่เป็นเกมที่ต้องเล่นเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับคนที่ใจห้อนนี่ บแนะนำให้เฝ้าดันดันไม่สูง ๆ เนาะเพราะว่าการที่เขาดันไม่สูง ๆ เนี่ยหนึ่งล่ะ มันเบิดเร็วสองล่ะ มันไม่มีโอกาสให้เขาแก้ตัวฮะสมมติว่ามันเบิดแต่ว่าหากเขาค่อย ๆ เล่นไปเสียมันขึ้นซ่ากันจริงแต่มันแบบได้แน่นอนเนาะค่ะโอ้โหเก้าสิบบาทเบื้องว่า อันนี้ท่านได้ออกจากออโต้เลยเนาะค่ะ สังเกตเบื้องเลยว่า ท่านได้ออกจากออโต้โอ้โหไปยี่สิบจากเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนูนาได้มาพันแล้วไปหาปั๊บไหม เจ็ดสิบห้าบาทเนาะค่ะอ๋อสิบข้างโอเคโอ้ยมักหลงไปซิมิกดเทอร์โบโอ้โหสองร้อยโคตรเอานูนาซิเลนหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเพราะฉะนั้นหนูนาซิเลนไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะลอยนึ่งหนูนาซิไสไม่หกบาทสองร้อยซิไสไม่สิบห้าโอ้โหโลแบบซี่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนาะค่ะโอ้โหมาจากแถวเนาะว่างหันโคตรเอา เออ มาอีกซี่ร้อย โอ้โหเฮ้ยเขาย่างดีเลยเนาะค่ะ เนี่ยเดี๋ยวหนูนะขออธิบายก่อนอ่าร้อยหนึ่งหนูนะสิไส้หกบาทสองร้อยไส้ร้อยหาซิบหาร้อยไส้สามสิบแล้วค่ะ หนึ่งพันไส้เจ็ดสิบหาแล้วกะสองพันไส้ร้อยหาซิบแล้วค่ะหนูนะสิไต้ขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นเป็นลำดับเป็นขันเป็นขันแล้วค่ะ โอเค เบิดยังเนี่ย เออ โอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบหากัดยังมาเรื่อยๆอยู่ก็ได้เรื่อยๆเนาะค่ะ อ่ะเบอร์แล้วเดี๋ยวนะปรับไม่ไปร้อยหาสิบแล้วค่ะโอเคสิบครั้งเอ้มักสิหลงไปกดเทอร์โบอยู่เรื่อยเลย โอเคสามร้อยอันนี้หนูนะได้เข่าไม่แบบขันต้อขันเลยเนาะค่ะ หลังจากออกเทอร์โบเฮ้ยบอแมนเทอร์โบดิออกออโต้กะได้เรื่อยๆเนาะค่ะ โอเคดาบขวานซี่ร้อยโอ้โหดาบขวานมาอีกร้อยนึง เออ ได้โลโอเค ค่ะ ได้เข่าฟีสปินอีกแล้วเนาะค่ะหาข้างไปค่ะแต่ว่า เดี๋ยวสองรอบว่างหันสิงโตบ่ให้ได้เข่าเลย เดี๋ยวจังไปเบิงรอบนี้ว่าไม่สิเข่าบ่โอเคพันสองละมาอีกสองร้อย ครั้งสุดท้ายค่ะฟิลิปปินเออได้อยู่อีกสามร้อยแล้วค่ะโอ้โหเสียดายโลอยู่นะ อ่ะบ่เป็นยัง หนูน้าบวกมาหนึ่งพันเจร้อยบาทเนาะค่ะ ฟิสปินท่านได้เบิดเลยเบย์บอแมนฟิสปินออโต้ท่านได้เบิดเลยโอ้โหอีกสามร้อยเออได้โล สุดยอดค่ะอีกสองร้อยองุนเออมา อีกซี่ข้างเนาะค่ะออโต้ของเขา ท่านได้ออกออโต้เลยบ้างเหรอเอางุนโอเคอีกรอยนึง เข่าดีเลยสองร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ โอเคเขาก็สามารถกดต่อไปได้เลยเนาะค่ะ อย่าให้มันเสียจังหวะเนาะ โอเค อีกพันหนึ่งโอ้โหเอี่ยงมากคันบางประทันน่าจะเป็นมงกุฎเนาะสองพันเนาะค่ะ เป็นหาพันเจ็ดแล้วขืนย่างไว้เลย โอเคอีกร้อยหาสิบทุนหน่อยกะเล่นได้เนาะค่ะหนูนะกะเล่นให้เบิ้งแล้วจะทุนหาสิบบาททุนลอยอย่างเงี้ยกะสามารถเอาไปปรับใส่ได้เนาะค่ะกะเลือกเวลาเล่นดีๆน้ำเพราะว่าบางเทียเขาเลือกเวลาบ่ดีอ่ะมันกะเล่นบ่เขาเนาะค่ะโอเคองุ่นเอออีกหาสิบโอเคค่ะบวกมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหาสิบบาทแล้วก็เขาฟิสปินอีกเนาะค่ะ นนนับไม่เคยได้สิงโตในฟีสปินเลยนะ มันมันมีอีหลีบอทีว่าฟันสิงโตในฟีสปินเนี่ยผู้ใดเคยได้กะมาบอกหนูนะแน่เนาะค่ะโอเคอีกสามร้อยโอเคสะสมวิธีหนึ่งพันหกร้อยเอออู้หูอีกแถวหนึ่งเก้าร้อยบาทมาแจกันเขาอางุนเขาอีกอู้หูพวกเขาอู้หูเสียดายบวกมาเพิ่มอีกหนึ่งพันเนาะค่ะเป็นสองพันหกร้อยบาทเนาะค่ะสำหรับรอบนี้โอ้โห อีกรอยหนึ่งอ่ะ อีกรอยหนึ่งโอเค โล่แจกกัน เรื่อยๆค่ะ เรื่อยๆวันนี้เขามาเล่นแบบสบาย ๆ เนาะค่ะ มา ซีรอบ โอเค ยังไดอยู่นึกว่าจะสิบบ่ได้แล้ว ซีร้อยห้าสิบสะสมอยู่ที่เก้าร้อยบาทเนาะค่ะ โอ้ ได้สักดีนึง ได้ก็ได้มาเก้าร้อยบาทอะเสียดายเขาฟิสปินแต่ว่าได้หน่อย อ่ะมาอีกร้อยหนึ่งโอเค โอ้โหฟันสิงโตมาแล้วค่ะ โอเคตอนนี้หนูนะได้เข่าฟันสิงโต รอบแรกของมือนี่เลย อ่ะ โอเค โอ้โหเดโล ียดายอะโดนะเลือกอีหยงกับไดเตโลอะโอเค โอ้โห ไดโลอีกแล้ว อีกสองอันเป็นดาบ นี่บอกเขาเอินว่าดวงคนไปยำของเก่าเลย โอ้โห ได้โล่สามรอบติดเนาะค่ะ หนูนะเลือกได้ตโล่ได้สามรอบติดเลยได้มาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ โอ้เสียดายว่ะ ไปกดต่อฮอดมื่นเดี๋ยวหนูนะสิเข่าออโต้อีกเทียนึง เออ โอ้โหสี่ร้อยห้าสิบเมื่อกี้เห็นแบบแบบเอ่อมันม้าสองอันเนาะค่ะ ถ้าม้าสามอันนี้เขาก็สีได้อยู่ โอ้โห อ่า อีกห้าสิบอางุนมา โอเค มาอีกสี่ร้อยห้าสิบมา หรือว่ามันเริ่มดูดหรอวะ โอเคอีกห้าสิบหนูนะคิดว่ามันเริ่มดูดแล้วด้วยเนี่ย เดี๋ยวเขาร้องออโต้เบื้องก่อนเนาะค่ะ โอ้โหหนึ่งพันมาดูดละวะมา เออมาอีกหนึ่งพันห้าร้อยเฮ้ยเมื่อกี้หนูนะได้ดาบขวาน เห็นแวบๆได้ดาบขวานเนาะค่ะ มาค่ะ สิบข้างไปค่ะ โอ้โหโบนัสฟันสิงโตเข่าดอกแรกเลยโอ้ยมามามามามามาเออ นี่ละสูตรเอิญฟันสิงโตมา ไปค่ะกลาง เออดาบยุ โอ้โหฟันถือขอบคุณหลายมาค่ะ 1,500 บาทเนาะค่ะ โอเค โอ้โหได้ดาบอยู่อ้าวโดด โอ้โหมากโดดเนาะค่ะ ไป เออดาบคู่โอ้โห โดดอีกแล้ว โอเคอู้ได้โลหนูน่าติดตายย้อนโลนี่แหละได้แต่โลเนาะค่ะ เออเดดาบอยู่ โอ้โห โดดอีกแล้ว โดดย่างดี โอ้ได้โลว่าโดดกับโลอ่ะสองย่างนี่แหละสองพันซี่แล้วเนาะค่ะ ครั้งสุดท้าย ไปบ่เอาโลดเด้อโอ้โหได้โลสามรอบ ก็คือสามรอบอะดูนะได้โลได้ฟันถือแค่ดาบเดียวเนาะค่ะ โอ้โห เกินไปว่ะสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ โโอ้หไม่ไหวอะเกินไปอิลินะ โลเนี่ย สิสิโทษบันกับว่าได้อะเพราะว่าหนูน้าเป็นคนเลือกเองอะโอ้โหเสียดายหลายเสียดายอิลีเมื่อกี้เสียดายแฮง โอ้โห โอเคค่ะ อีกรอบนึง ไป ค้าใจว่ะ เออ อีกหกร้อยสิบ โอ้โห เต็มแถว มาแบบซี่มา เจ็ดร้อยห้าสิบบาทมาค่ะ บวกมา1,400 บาท โคตรเอา โอเคหาสิบบาท มาเน่มาเน่้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันมา เมื่อกี้มันมาสามอันเมื่อกี้มันมาสามอันแต่ว่ามันบ่มันบ่ตรงล็อกมัน โอ้โหอีหยังวะโอ้โหเซาเซาเพราะว่าหากมาแนวนี้น่าจะดูดคืนแล้วเนาะค่ะว่าต่อแล้วโอเคมาอีกรอยนึงโอ้โหแถวนึง กะมาที่ละ 800 บาท โอ้โห เมื่อกี้เห็นบ่ เบิ้งทันบ่ หากเบิ้งบ่ทันกอไปเบิ้งได้เนาะค่ะ เมื่อกี้มันมา 3 อันแล้วฟันสิงโต แต่ว่ามันบ่ลงล็อกไห้หนูนะ มันมาล็อกล่างแล้วก็กลางอีก 2 อันไลน์นี่คือบ่ได้เนาะค่ะ มันบ่ไห้ไลน์นี่ โอเคค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่ทันได้เข่ากุ้มกะสามารถกดเข่ากุ้มเทเลแกรมลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะค่ะกัสิมีกิจกรรมมาให้เล่นกันเรื่อยๆโอเค เดี๋ยวจังในมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ